เฮ้ยจะแก่ลงลงอยู่แล้วโอเคไปครับผมวันนี้ยังไม่ได้เมื่อกี้ได้ได้มาเอ้ยโอ้โหยิปปี้ยิปปี้โอ้โหกำลังจะพูดถึงเงินพันเงินหมื่นเงินแสน前看齐墙上写着秦香莲的三十二岁了转个当朝驸马郎的气质王啊满皇上的徽二岁了转个当朝金钱看齐墙上写 เคครับผมขอกราบสวัสดีคุณผู้ชม ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะผม และตอนนี้อยู่กับผมอากงเตัวเต่งเงงเงงเงงเงงเงงเงงเลยนะผม โอเค แล้วตอนนี้เราอยู่ในเกม Fortune อักนะครับผมหรือวัวทอง วัวกระโดด วัวนรกนั่นเอง แล้ววันนี้เรามาที่ทุน 500 บาทก่อนที่เข้าไปรับชมคลิปกัน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้อกงตัวเต่งกันด้วยนะครับผมนี่เกงใจหนวดอ้วนด้ยหนวดอ้วนนี่ไม่ได้ธรรมดา โอนิโลสมเภามาจากเมืองจริง เกียดเสียงคำตัวเองวะโอเค ก็ตอนนี้เราวันที่ทุน 500 บาทนะผมคำเตือนนะคลิปนี้จัดทำเพื่อความบันเทิง ไม่นำไม่เล่นตามผู้ชมได้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ควรได้รับคำแนะนำนะครับผมมอนั่งทำสมาธิก่อนแล้วกังไอหลัง เอ้ย โอเค มาผมทุน 500 บาทวันนี้ขอกำไรสัก2เท่าตัวเล็กเลย เล็กเลยนะครับผม โอเค จากอันนี้เบ็ด50 บาทเป็น 10%ของทุนนะ ไปครับผม ไปครับเอาเติมเลยครับผมอะไรครับไหมอากงงงใบหมกเลี้ยวอะไรครับเนี่ยเปิดมาถึงก็ได้กำไรประมาหนึ่งเปิดมาถึงก็ได้หนึ่งพันบาทเลิกเลยดีไหมหาเงินพันภายในกี่นาทีเนี่ยนาทีครึ่ง ไปครับผมอากงขอกินน้ำก่อนหน้า ลื้อๆ ชึ่งคอชึ่งคอกระชุ่งกระชวยเหมือนดองส้งติงอ่ะอยากเล่งนะผมอยากเล่ง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อากงรวยนะ อายุปังนี้จะมานั่งปังสล็อกเออย้จะแก่ลง ๆ อยู่แล้ว โอเคไปครับผม วันนี้ยังไม่ได้เมื่อกี้ได้ได้มาเอ้ยเอาเติมหนึ่งปุ๊บยิปปี้ยิปปี้โอ้โหกำลังจะพูดถึงเงินพันเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านพอดีเลยอะไอ้ยะไอ้ยะเอาเต็มเอาเติมเลยเลิกอะไรดีไหมเลิกอะไรดีไหมทุกคนเลิกอะไรดีไหมกำไรมาสี่สามเท่าตัวนะ โอ้ใช้เวลาแค่สองนาทีครึ่งนะผมได้ตังค์แล้วสองพันนะ โอเค ขอกำไร 2,000ทวนละกันเนาะก็จะได้แบบกำไรสี่เท่านะผมไม่อยากไม่อยากได้แบบกำไรพันนะเริ่มโลภแล้วกูเริ่มโลภเลยอ่ะเป็นคงจริงอ่ะเธอเป็นคงจริง ต้องเล่นเกมจริงๆอุ้ยขอโทษเอ้ามาไงวะสองร้อยโอ้ยขำแห้งไหมละมึง แป๊บผมเดี๋ยวออโต้ดูบ้างนะเพราะกดมือเริ่มไม่เข้าแล้วนะผมโอเคไปโอ้โหโอ้โอเคก็โอเคก็โอเคเลยกำไรจะเหลือพันเดียวหรือเปล่านะผม โอ้โหรวมทุนนะ ขอสองพันพอเลิกเลยสองพันห้าเพื่อน ขอละอากงขอไล่ไม้ขอดอกเนี้ยเพื่อเตี่ยดอกเนี้ยเพื่อเตี่ยไล่ไม้ ตาครับผมแล้วจะมีเพื่อนๆถามนะผมว่าผมเล่นเว็บไหนนะผมก็จะปักไว้ทุกทุกคลิปนะผมเวลาผมลงว่าผมเล่นเว็บไหนเว็บไหนนะผมผมจะปักไว้ข้างใต้โดดไม่ดืดไหมไม่ดืดไอชิคหายหลอกคงแก่หลอกคงแก่ไล่ยังไงไอเด็กเวงเอาเติมเลยผมมังมาจริงว่ะมังไม่หลอกแล้ว อะไรครับเนี่ย โอ้โหขาดสองร้อยห้าสิบโอเคไม่เป็นไรก็สองร้อยห้าสิบเลิกเลยละกันนะครับผมเราเอามาที่ห้าร้อยนะก็กำไรมาพันพันกว่าบาทสองพันนะผม ก็ใครชอบคลิปนี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้กงตัวเต็งกันด้วยนะผม และอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะ โอเค ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ 今天看齐，江上卸着金相连的三十，二岁了装个当朝富马郎的七只王啊，满皇上的灰二岁了装个当朝。今天看齐，江上卸着金。